ในหัวข้อนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงไฟล์เอกสารจาก Microsoft Office นะครับ ให้อยู่ในรูปแบบของตัว Google เอกสารนะครับ ซึ่งหลังจากที่แปลงแล้ว เราสามารถที่จะทำงานผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับ แล้วก็สามารถทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้เลยนะครับ โดยการแปลงไฟล์เอกสารจาก Microsoft Word นะครับ ให้อยู่ในรูปแบบของตัว Google Docs นะครับ แล้วก็แปลงไฟล์จากตัว PowerPoint นะครับ ให้อยู่ในตัว Google Slide นะครับ แล้วก็แปลงไฟล์จากตัว Excel นะครับ ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ในส่วนของ Google Sheet นะครับ เดี๋ยวเรากลับไปดูในได้กันนะครับ เดี๋ยวเราจะแปลงไฟล์ในส่วนของตัว Google เอกสารกันก่อน นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเปิดไฟล์ในส่วนของตัว Google Doc นะครับ เปิดขึ้นมา นะครับ จะใช้วิธีการดับเบิลคลิกก็ได้นะครับ หรือใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็ดูตัวอย่างตรงนี้นะครับ สังเกตด้านบนตรงนี้นะครับ วิธีการแปลงไม่ยากนะครับ ให้เราคลิกที่ปุ่มเปิดด้วย Google เอกสารตรงนี้นะครับ รอตัวโปรแกรมแปลงไฟล์ ก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับ อันนี้ไฟล์ของเราก็อยู่ในรูปแบบของตัว Google เอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้แล้วนะครับ หรือที่จะแชร์เพื่อทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้แล้วนะครับ กลับไปที่ไดนะครับแล้วก็กดออกไปตรงนี้ สังเกตดูนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่ง ก็จะเป็นไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบของตัว Google เอกสารนะครับ อันนี้ก็เป็นไฟล์เดิมนะครับที่เป็นไฟล์ .docx นะครับ หรือว่าเป็นไฟล์ Word ถ้าเราเปิดขึ้นมานะครับ ก็จะเป็นการดูแต่ถ้าในส่วนของ Google เอกสารเราเปิดขึ้นมา เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับ หลังจากที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถจะดาวน์โหลดกลับไปเป็น ตัว Google Doc ได้เหมือนเดิมนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับ มาดูในส่วนของตัว PowerPoint บ้างนะครับ ซึ่งเราจะแปลงให้อยู่ในรูปแบบของตัว Google Slide อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ PowerPoint นะครับ .pptx นะครับ ก็วิธีการก็เช่นเดียวกันนะครับ จะดับเบิลคลิกขึ้นมา แล้วก็เปิดด้วย Google Slide ตรงนี้ หรือ ถ้าเราไม่อยากเสียเวลานะครับ เราก็คลิกขวาตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกเปิดด้วยตรงนี้ Google Slide ก็ได้เช่นกันนะครับ รอตัวโปรแกรมแปลงจากตัว PowerPoint นิดนึงนะครับ ให้อยู่ในรูปแบบของ Google Slide อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะแปลง ไฟล์มาให้เราเรียบร้อยนะครับ กลับไปที่ตัวได้ของเราเช่นกันนะครับก็คือตัวโปรแกรมก็จะสร้างไฟล์ตัว Google Slide มาให้เรา1ไฟล์ซึ่งจะมีชื่อเดียวกันกับตัว PowerPoint ตะกี้นะครับ สังเกตสัญลักษณ์ไอคอนตรงนี้จะต่างกัน ในส่วนของตัว Google Sheet นะครับ ก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะแปลงจากไฟล์ Microsoft Excel นะครับ แปลงเช่นเดียวกันนะครับ ก็คลิกขวาแล้วก็เปิดด้วยนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะเลือกเป็น Google Sheet ให้เราอัตโนมัติ เราก็สามารถที่จะเอามาใช้ นะครับในการกรอกข้อมูลแบบออนไลน์ได้แล้วหรือจะใช้วิธีการส่งคำเชิญไปให้คุณครูท่านอื่นเข้ามากรอกข้อมูลในไฟล์คะแนนนี้กรณีที่เราทำการสอนร่วมกันได้นะครับ ซึ่งในการแปลงไฟล์เนี่ยสังเกตสูตรนะครับ ก็ยังคงเดิมก็ยังคงเดิมนะครับ ใน Google Drive นะครับก็จะสร้างไฟล์ในส่วนของ Google Sheet ขึ้นมาให้1ไฟล์ เช่นเดียวกันนะครับ ในเนื้อหานี้นะครับ เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแปลงไฟล์เอกสารจากชุด Microsoft Office นะครับ ให้สามารถทำงานในรูปแบบออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint นะครับ ให้อยู่ในรูปแบบของ Google Doc Google Sheet แล้วก็ Google Slide นะครับ และเจอกันในเนื้อหาต่อไปนะครับ สวัสดีครับ